คนที่ทรงสูตรมายังบ่มีสูตรที่โอ้ยโดนใจปันได มันต้องปรับหลายขั้นตอนอะลังเทียแบบ ตอนเขานั่งเลยนั้งเสียเขาไปเปิดไปเบิ้งอย่างซีบ่ได้เนาะกะขี้ข้านจำเออ โอเค ค่อยๆเล่นไปเนาะคะ่ะ สำหรับตอนนี้ก็คือเก้าโมงเนาะ เป็นเวลาประจำเวลาเก้าของหนูนาเนาะคะ่ะ เป็นเวลาเก้าเนาะ เพราะว่าตะกี้หนูน้ามักเล่นช่วงเวลานี้แล้วค่ะ แต่ว่าหลังๆมานี่กะมีการอัปเดตกะเปลี่ยนเวลาเล่นไปเรื่อยๆเนาะ เออ เอาแบบซีดีกว่า แต่ว่า ขี้ข้านถาสิบโมงอะว่าสิเอาสิบโมงกะจังไหนดอก ก็เป็นเก้าโมงก็แล้วกัน เออแถวนึงโอ้โหมา เฮ้ยองุ่นสวยอีกอันนึงโอ้โหบ่ได้42บาทเนาะค่ะโอเค ค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะ เล่นแบบว่าต้องเฝ้าเนาะสำหรับเกมโลมานี่หนูนะแนะนำว่าหากผู้ใดมีเวลาโอ้โหยี่หกบาทผู้ใดมีเวลานี่ เล่นเล่นดีเนาะเกมนี่เขาเอิ้นว่างไหนอะให้เวลาก็มันแน่เออแล้วมันสิตอบแทนเขาเออมาเจอกันโอ้โหว่าตกไปตกล็อกแรกแทนเนาะค่ะได้มา6บาท พอดร้อยหาสิบนูักอะสิปับโอ้โหหมาเราฟันสิงโตโอเค ฟันสิงโตเขาเนาะค่ะพอดร้อยหาสิบสิปับไม่อีกเทียนึงเนาะโอเคค่อยไป เออ ดาบค่ะว่าถึกโอเค ดาบอยู่ เออ โอ้โหหมาแล้ว ฟันถึงบิ๊กวินแตกเฮ้ยบิ๊กวินแตกมาแล้วค่ะ โอเค โอ้โหโล ว่าเป็นอย่างอีกสองเทียอีกสองเทียแล้วค่ะ เออดาบยูโอเค โอ้โหฟันถืออีกแล้วบิ๊กวินแตกรอบที่สองเฮ้ยสองดาบแล้ววะเมื่อนี้ โอ้โหโลสามดอกเลย อันนี้ก็คือมันบอแจกแล้วนะคะรอบต่อไปหนาจะได้โลเดานะ นั่นไง เห็นบอถ้าเป็นอาการนี่ก็คือมันมันหนาจะบอแจกแล้วเนาะคะ่ะ โอเคว่าเป็นอย่างเขาฟันถือมาสองดาบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาท สวยงามอยู่ปั๊บไม่ค่ะ โอเคสิบห้าบาทเนาะ เออ มาสามสิบบาท เล่นไปเรื่อย ๆ เนาะค่ะ สำหรับผู้ใดที่มีสูตร อยากแนะนำกะ ทักเข้ามาได้เลยเนาะทางเทเลแกรมเนาะ โอ้โห เสียดายโลกว่าเป็นยัง ฮอด 300 ปรับไม่อีกเทียนึงแล้วค่ะ234โอเค เดี๋ยวนูน่ากะขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะ กับช่องรักปันสลอดหักชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนา น้ำแน่นเนาะค่ะ แล้วกะอย่าลืมนอกเข่ากุมเซียนพ่อโอ้โหหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาท เฮ้ย มาว่ะ เฮ้ยมาว่ะบิ๊กวินแตกหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทสามร้อยแล้วค่ะ ไปปรับเป็นสามสิบ ตามสูตรเนาะค่ะ เออ สวยงาม มาอีกร้อยยี่สิบค่ะ ตอนนี้บวกมาร้อยหาสิบ เป็นหาร้อยแล้ว เออ สิบบาท อีกประมาณร้อยกว่าบาทเนาะค่ะ เดี๋ยวจะได้ปรับใหม่ เป็นหกสิบบาท โอ้โห โอ้โห โอ้โหเกลืออยู่นะ เอาเรื่องอยู่นะ เกลือ โอ้โห มาร้อยเจ็ดสิบบาท สวยงามโลอีก โอเคค่ะ อีครั้งนึงที่เขาฟีสปปินแต่บ่เขาไห้วะอ้าวเพราะเป็นยังหาร้อยสิบสี่บาท เออโอ้โหสามร้อย ได้ยูบิ๊กวินแตกอีกแล้วค่ะ สามร้อยบาท โอเค ปรับไม่ก่อนเนาะค่ะ เป็นหกสิบบาท เขาสิค่อยๆ เล่นตามสูตรไปเนาะยี่สิบบาท รียร้อยฮอดพันหาปรับมาอีกเทียนึงแล้วค่ะสำหรับผู้ใดที่อยากเล่นตามหนูนะแนะนำว่าลองเช็คใหม่เบื้องก่อนเนาะค่ะ โอ้ร้อยสี่สิบเช็คใหม่เบื้องก่อนน่าจะชัวร์ที่สุดเนาะ เออ โอเคค่ะ แตกเรื่อยๆว่ะ สวย 220 บาท สำหรับผู้ใดที่เข่ากลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะกะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมใดเลยเนาะเขามีกิจกรรมให้เล่นเนาะ เนี่ยคือจังนี่ท้ายอย่างคนว่าอย่างไรท้ายคำถามเออ ถ้าตอบถือกะได้รับ100บาทเป็นเลนเลยเนาะค่ะ กะเขามาร่วมสนุกกันได้ปักมุดลิงไว้ให้แล้วอยู่ใต้คลิปกดเข้ามาเลย เออ340บาทเฮ้ย โอเคค่ะขาดอีกร้อยนึง คขาดอีกร้อยหนึ่งซื้อได้ปรับใหม่เนาะสามร้อยมา อางุ่นสวย โอเค น่าจะได้ปรับใหม่ละ ข้างอีก โอเคเจ้ะเออ มาละไปปรับใหม่เป็นร้อยห้าสิบกำลังสิบอกว่าเดี๋ยวถาก่อนเนาะเพราะว่า ช่วงเวลาใดที่คนเล่นหลายอะ่ะมันสิกระตุกแล้วค่ะ มันสิข้างกระตุกเอียงแน่ กะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะปกติเนาะกะต้องใจเย็นๆกับมันแน่เนาะค่ะว่าแมนแค่เกมโลมาดอก มันเป็นทุกเกมเลยอะล่ะเนาะกะใจเย็นๆแน่เนาะค่ะเล่นเกมมูนี่ที่เล่นพวกโลมาพวกพวกเอ่อ โอ้โอ้ยห้าพันหนึ่งร้อยบาทเชี่ยโคตรเอามงกุฎตก โอ้โหโคตรงาม ข่าฟีสปินอีกขาข้าง เฮ้ยมาว่าซุปเปอร์วินแตกขาพันสี่ร้อยบาท โอ้โหจังหวะโคตรดีอะ เลี้ยงม้าเมื่อกี้ยางงามแล้วค่ะ โอ้โหสุดยอดดิลิฟิสปินหาข้างค่ะ เออ โอ้โหโคตรเอา ได้ว่ะมันเป็นอย่างฟิสปินได้หน่อยว่าเป็นอย่างโอ้โห ัวสุดโดนๆได้เทียนเนาะค่ะมงกุฎม้าแบบแถวหนึ่งนี่หาม้าเทียนหนึ่งนี่ก็คือคุ้มเลย เออ โอเคค่ะบวกมาหาพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนาะเจ็ดพันสองแล้ว ไป มันยังต่อได้ อย่าไปย้อม เออสองร้อยสิบได้ทั้งฟันสิงโต ได้ทั้งมงกุฎเป็นยังไงเออห้าสิบบาท สวยโลมาค่ะ บวกมาอีกร้อยห้าสิบบาท ขอจากมือได้มา มือนี่แตกซีแบบซี่าซีร้อยห้าสิบ โอ้โห สิงโตบ่เห่าลายย่างงาม เออห้าสิบ โอเคอีกหาร้อย ย่าดูดกระเพาะอะ ขอแบบย่าดูดกระเพาะ ถ้าดูด ม้านี่ต้องถอย เนาะค่ะ แต่ว่าระวังนี่เขากะร้องเบิงทรงมันไปก่อน ถ้า อาการแบบเริ่มม้า แล้วกะ ต้องถอย เออดูนะร้องสูงมันก่อนเนาะค่ะ เพราะว่ามันเพิ่งแต่งเมื่อกุดแล้วกะฟันสิงโตกับเขาน้ำมือนี่น่าจะดันไปได้ต่อ โอ้โหจะได้เออมาเอี่ยงวะ โอเคบวกมาอีกร้อยหาสิบ เริ่มแล้วนะ อาการเริ่มมาแล้วนะ อันวนๆที่มองเก้าเนี่ย สวยมาแถวหนึ่งสามร้อยหาสิบบาท เมื่อกี้เป็นองุ่นแถวหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็ได้โลอีกสามช่อง เออ โอเคหาสิบค่ะ เออโอ้โหอีกร้อยหนึ่ง นูนะคิดว่ามีหลายคนอยู่นะ ที่บ่ทันได้เขากลุ่มเทเลแกรมอ่ะกดเขากลุ่มมาเลยมามาร่วมสนุกกับกิจกรรมหนูนะเลยมาเดี๋ยวมีแค่ดีไทยเนาะโอเคมาอีก200เฮ้ยอีกเทียนึงโอเคมา อีกห้าสิบบาทฟิชปินซีครั้งเนาะค่ะ ตอนนี้สะสมที่สี่ร้อยเอายังสิเดี๋ยวออกฟิชปินนี่หนูนะเซ้ากันแล้วกันเพราะว่ามันเป็นทรงๆไม้อยู่นี่หกพันเจ็ดพันนี่ยังซีวนอยู่นี่โดนแล้วเนาะน่าจะ มันดันต่อได้เหรอเจ้าหนูน่าขี้ขานแล้วควังเสียเวลาอยู่ตรงเจ็ดพันนี่โดนระดับหนึ่งโอเคเจ็ดร้อยบาทแล้วค่ะ เป็นเท่าใดเนี่ยเจ็ดพันหาโอเค เดี๋ยวหนูนากะขอพอสัมนีกันแล้วกันเนาะค่ะ เดี๋ยวจะถอนแล้วเจ็ดพันหาร้อยสิบสี่บาทเนาะค่ะ เออสำหรับมันนี่กะถือว่าโอเคเลยเพราะว่าหนูนาได้ฟันสิงโตสองดาบแล้วกะได้เอ่อมงกุฎ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 ขอตัวลาไปก่อนนะคะพอกันไม่คลิปหนาเนาะสำหรับมือนี้ สวัสดีค่ะ